การแปลงทางเลขาคณิต ตัวที่สาม ก็คือการสะท้อน เช่นเดิม ถ้าเรากำหนดรูปต้นแบบคือรูปสามเหลี่ยม A B C แล้วเราใช้เส้น PQ เป็นเส้นสะท้อนเส้นนี้นะ เป็นเส้นสะท้อน เมื่อเราสะท้อนรูปสามเหลี่ยม A B C ไป ก็จะได้รูปสามเหลี่ยม A พาม b พาม c พามอันนี้เราลองมาดูแสดงเส้น ดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างจุดที่สมในกันก็คือจุด A กับจุด A พามจะเห็นว่าเส้นถ้าเราลากเส้นเชื่อมจะตัดเส้นสะท้อน อันนี้ให้ตัดที่จุดดีพอตัดที่จุดดีตรงวัดระยะทาง ก็จะได้ A ถึง B A พามถึง B มีระยะทางเท่ากัน หรือถ้าเราวัด C F กับ C พาม F ระยะทางนี้ก็จะเท่ากัน เช่นเดียวกัน ถ้าเราวัดค่ามุม จะเห็นว่า มุม A D P และมุม A พาม d p จะกลางเท่ากันคือ 90 องศา นั่นแสดงว่าจุดทุกจุดก็จะต้องทำมุม 90 องศา กับเส้นสะท้อนเสมอ อ่าหัวข้อ 3.1 เราจะสะท้อนด้วยแกน x ใช้แกน x เนี่ยเป็นเส้นสะท้อน ะเส้นนี้เป็นเส้นสะท้อนออสะท้อนรูปต้นแบบคือรูปสามเหลี่ยม A B C ตอนนี้กำหนดจุด A คือจุด2 3กำหนดจุด B คือจุด7 5กำหนดจุด C ให้ก็คือจุด52 สะท้อนด้วยแกน x ภาพที่เกิดจากการสะท้อน ก็จะได้จุด A พาม B B พามและ C พามซึ่งที่เห็นนี้เราเรียกว่า ภาพที่เกิดจากการสะท้อน อันนี้เราลองมาดูว่าพิกัดของ A พาม B พามและ C พามเป็นอย่างไรบ้าง A พามจะเป็นจุดที่อยู่สองลบสาม B พามเจ็ดลบห้าและ C พามห้าลบสองอันนี้ลองเปรียบเทียบ ระหว่าง A กับ A พาม จุด B กับปีพามจุด C กับตรีพามจะพบว่าค่า x เหมือนเดิม ค่าที่เปลี่ยนไปก็คือ ค่าของ y ซึ่งจะเห็นว่าค่าของ y จะตรงกันข้าม เคยเป็นสองสามจะกลายเป็นสองลบสามค่า y ของ b เป็นห้าจะกลายเป็น เป็นของ b พามคือลบห้า ค่า y ของจุด c คือ 2 แต่ค่า y ของ c พามคือ ลบ 2 เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเราสะท้อนด้วยแกน x ค่าที่เปลี่ยนไปคือค่า y x คงเดิม ต่อมาลงมาดูหัวข้อ 3.2 การสะท้อนด้วยแกน y เราจะใช้ แกน y เป็นเส้นสะท้อน สะท้อนมาจะได้ภาพที่เกิดจากการสะท้อน ก็คือรูปสามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามเพราะเราได้สะท้อนรูปต้นแบบคือรูปสามเหลี่ยม A B C ซึ่งกำหนดจุด A มาให้คือจุด 4 6 จุด B คือจุด 2 3 จุด C คือจุด 6 1 เมื่อเราสะท้อนไปแล้วจะได้จุด A พาม B พามดังนี้ แล้วลองนำ A พามไปเปรียบเทียบกับจุด A เดิม B พามไปเปรียบเทียบกับจุด B ไปเปรียบเทียบกับรูปต้นแบบนะครับ ไปเปรียบเทียบกับรูปต้นแบบ จะพบว่าค่าของ y เท่าเดิม ค่าที่เปลี่ยนไปคือค่า x เท่านั้น และเปลี่ยนเป็นตรงข้าม จากจุด a 4 6กลายเป็นจุด a พามลบ4 จากจุด B 2 3กลายไปจุด B พามลบ2 3 และสุดท้ายจากจุด C 6 1 กลายเป็นจุด C พามลบ6 1ดังนั้นเราก็ต้องจำไว้ว่า ถ้าหากว่าเราสะท้อนโดยใช้แกน y ค่าที่เปลี่ยนไปคือค่า x และถ้าเราสะท้อนโดยใช้แกน x ค่าที่เปลี่ยนไปคือค่า y จะต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้าม